นี่ เห็นไหมพอเราไปต่ออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะแดกเรานะผมผมบอกไงว่าพูดอะไรผิดไปเนี่ย โอเคครับผมก็คือกรับสวัสดี คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้อยู่กับผม หนุ่มนาเกลืออีกแล้ว เฮ้ย อะไรนักหนา เฮ้ย โอเคก็ ก่อนที่เข้ารับ ชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผม และตอนนี้ผมอยู่ในเกม f a ช i n Mouse นะครับผมในค่าย PG Slot นะครับผม หรือสลบพีจีสลบพีจีล่าสุดสลบพีจีแตกง่ายนะครับผมวันนี้ดูกระปรี้กระเปร่าว้าวว้าว โอเค วันนี้สปอนเซอร์เข้าแล้วผมซันซิลนี่ยังไงเลยเอาตัวนี้มาสปอนเซอร์เข้าเสยเพราะผมใช้ซันซิลผมเล่นนุ่มสวยยิปปี้ยิปปี้นี่เดี๋ยวมันจะสะบัดหัวด้วยนะผมเวลาแบบเวลามันจ่ายนี่ดูดูนี่กูนึกว่าพี่อีทโอเค วันนี้เรามาที่ทุน300บาทนะครับ ผมเดี๋ยวเริ่มเบ็ดกันที่50แล้วนะเบ็ดหนักนะผมวันนี้จัดเบ็ดหนักนะครับ ผม6รอบวัดใจ มาดิวันนี้แนววัดใจนะผม แตกมาเยอะอันนี้ไงเต๋อเต๋อเลยกระบผมฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้ทำไปได้ เรียบร้อยผมซูเปอร์เมกาเว้ยไม่จบไปไหมวะโอ้โหทุกคน ผมอยากเลิกว่ะ โอ้โห เกินเป้ามาเยอะมากนะผมทุนสามร้อยนะ โอ้สามพันเลย โอ้โห ทุกคน โอ้ ถ้าได้ช่องแรกอีกช่องเดี๋ยวนี้รู้เรื่องเลยนะผม เอาไงดีวะ ไปต่อหรือพอแค่นี้ กันนี้ครับทุกคน คลิป โอ้โห คลิปนาทีเดียว โอเค เดี๋ยวผมว่าผมจะไปต่อนะครับผมเพราะว่าคลิปมันสั้นเกินไป ผมกลัวทุกคนจะไม่พอใจในการดูนะแบบ โดดไหมโดดไหม เฮ้ยหนึว่าจะโดดโอเคเดี๋ยวผมไปต่อให้นะครับ ผมจริงๆมันควรถอนนั่นแหละแต่ผมกลัวเพื่อนๆดูไม่จูใจนะ ผมเลยเล่นต่อให้เสียไม่เป็นไรนะผมผมทำเพื่อเพื่อนๆนะครับ ผม ก็ถึงเราเสียเราเสียแค่สามร้อยนะผมไม่ต้องไปเสียได้สามพันถามว่าเสียดายมันโคตรเสียดายเลยนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนผมทำได้นะครับผมเช่ญกดไลค์กดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะผม เพราะว่าครั้งนี้ ไม่ยอมถอนอะไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะผม เวลาเล่นได้แล้วไม่ถอนไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมไม่ควรทำเป็นตัวอย่าง ไม่ควรทำเป็นตัวอย่างไม่ควรนำไปเป็นตัวอย่าง เออ กูเออเปล่าโอเค เดี๋ยวออโต้ไปครับผมเป็นยิมห้านะโอ้โห ว้าวสะบั์เลยครับผมจ้างมานี้เบ็ดยี่สิบห้าบาทนะผม นี่เห็นไหมพอเราไปต่ออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะแดกเรานะผมผมบอกไงว่าพูดอะไรผิดไปเนี่ยเอียงก็สู คือจะมาก็มาเนาะคือจะมาก็มาเนาะโอเคหมดแล้วผมเดี๋ยวหมุนมือไปมั่งนะ เกมสามลายนะผมถ้าเล่นแล้วมันไม่แตกจริงก็พอ เพราะว่าเกมอย่างนี้นะผมถ้าเล่นไปปุ๊บถ้าน้าไม่แตกก็เท่ากับเอาตังค์ไปโยนทิ้งนั่นแหละครับถ้ามันแตกก็ได้เยอะแค่นั้นแหละครับผมก็คือเป็นอารมณ์แบบเกมวัดใจนะถ้าได้ก็ได้เยอะถ้าเสียก็เสียเยอะนะครับผมเออลืมบอกเวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน 18 นาทีนะครับผมอ่าจำไว้เลยครับ ช่วงช่วงท้ายๆเดือนเนี่ย แจกหนักแจกแจกเต็มจำไว้เลยผมช่วงท้ายท้ายเดือนเนี่ย ผมแนะนำเลย ถ้าจะเล่นเล่นช่วงท้ายเดือนกับกลางเดือนนะผมเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่รู้สึกว่าผมเล่นช่วงนี้มันจะแตกดีนะ แบบไม่ต้องเสียเวลาเล่นเยอะนะครับผม ตอนนี้เรามากันเรื่อยๆนะครับ ผมมาเอาให้คลิปมันนานหน่อยมันน่าเกียดน่าเกียดนาทีเดียวนะครับ ผม มีใครอยากดูโรม่ากันบ้างไหมผมถ้าอยากดูโรม่าหรือเกมไหนก็สามารถเสนอเข้ามากันได้นะครับผม ผมจะไปตอบคอมเมนต์ให้นะผมว่าผมจะเล่นเกมไหนจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมอ่าผมชอบอ่านคอมเมนต์นะ โอ้ยลงมาอีกช่องหนึ่งก็ไม่ได้ ลงมาอีกช่องหนึ่งก็ไม่ได้ โอ้โหตอนนี้รุบแล้วผมเรียบร้อยน่าจะโดนแดงเงาเงาน่าโดนแดงเงาเงา โอ้ยโอเค เดี๋ยวกดมือดูมั้งครับผม เฮ้ย โดดมามาแล้ว มาแล้วโดดแล้ว โดดแล้ว โดดแล้ว ไม่เพื่อน ไม่ ไม่ เออเฮ้ย เอาเติมแล้วครับผมฮิปปี้ ฮิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ เติมเลยครับผมเฮ้ย เอาเรื่อง เรียบร้อยครับผมได้เลิกงามยำดีที่จะเลิกแล้วนะครับผม โอ้ยโอเค ก็ขอจบที่ 3,760 บาทเลยละกันนะผมทุน 300โอเค ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มหนักเลยกันด้วยนะ ผมและลืมกดกระดิ่งติดตาม เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะจ๊ะ โอเค ใครอยากเล่นเกมไหนสามารถ แบบ อ่าเขาเรียกว่าอะไรใครอยากเล่นเกมไหนนะผมดูที่ใต้ข้างใต้เลยผมทิ้งไว้แล้วเรียบร้อยนะ ผมอ่าขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yippee, yippee. yippee.